การส่งออกงานในรูปแบบต่างๆ การบันทึกภาพและส่งออกงานในรูปแบบต่างๆ มีความแตกต่างของไฟล์ และไฟล์นามสกุลต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายรูป และตกแต่งภาพ ที่ควรใช้ไฟล์แบบไหน จึงจะเหมาะสมกับภาพถ่ายและการนำไปใช้ มีแนะนำให้ดังนี้นะคะ JPEG นับว่าไฟล์นามสกุล JPEG หรือ JPG เป็นไฟล์แบบมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะ เพราะได้ภาพที่คมชัดและไฟล์ภาพไซส์ขนาดเล็ก ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในเมมโมรีกล้องได้เป็นอย่างดี แถมเหมาะกับคนที่ชอบอัปโหลดภาพและแชร์ภาพบนโซเชียลค่ะ รวมถึงการพิมพ์ภาพด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นไฟล์ที่รองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับภาพแทบทุกชนิด แต่ก็ยังมีข้อเสียคือไม่รองรับภาพโปร่งใสนั่นเองค่ะ รอการถ่ายรูปส่วนใหญ่เลือกเก็บภาพด้วยไฟล์นามสกุลรอค่ะ ซึ่งเป็นไฟล์ภาพที่มาจากเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายรูปโดยตรง ไฟล์ภาพที่ได้มาจะมีขนาดใหญ่มาก เพราะเป็นไฟล์คุณภาพสูงที่ไม่ถูกบีบอัดเหมือน JPEG เหมาะสำหรับการที่คนต้องการแต่งภาพหรือใส่เอฟเฟกต่างๆ แต่ข้อเสียของไฟล์รอก็คือนอกจากจะใช้พื้นที่ในการ ใช้หน่วยความจำเยอะมากแล้ว ยังต้องเปิดผ่านโปรแกรมแต่งรูปที่รองรับเท่านั้นด้วยค่ะ PSD PSD คือไฟล์ภาพจากโปรแกรม Photoshop ค่ะ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ Adobe เช่น Illustrator InDesign Premiere และ After Effects ซึ่งไฟล์ประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้ทำงานเป็นอย่างยิ่งนะคะ เพราะเก็บรายละเอียดต่างๆ ไว้ครบถ้วน ทั้งการบันทึกประวัติการทำงาน และเก็บภาพแบบแยกเลเยอร์ ช่วยให้ง่ายต่อการตกแต่งเพิ่มเติม ส่วนข้อเสียของไฟล์ PSD ก็คือต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะเท่านั้นค่ะ GIF หลายคนต้องคุ้นเคยกับไฟล์ภาพนามสกุล GIF แน่นอนโดยเฉพาะ Facebook ซึ่งไฟล์ชนิดนี้มีขนาดเล็ก แต่ให้ภาพเคลื่อนไหวแบบแอนิเมชัน สามารถนำไปใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อการโฆษณาก็ดี แต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่ที่ภาพที่ได้นั้นจะไม่คมชัดเท่าไหร่นักค่ะ PNG PNG เป็นไฟล์ภาพจำพวก lossless กล่าวคือภาพที่ได้ยังคงความคมชัด และไม่สูญเสียคุณภาพไฟล์ ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากกิฟที่รองรับภาพโปร่งใสได้เหมือนกันค่ะ แต่ไม่สามารถทำภาพขยับได้ ซึ่งไฟล์ภาพ PNG จะมีขนาดใหญ่พอสมควร เพราะใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงค่ะ ทำให้เหมาะกับการนำไปทำเป็นโลโก้ แบรนด์ต่างๆ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อใช้งานบนเว็บไซต์ แต่การใช้งานไฟล์ประเภทนี้ มากเกินไปอาจส่งผลให้เว็บไซต์นั้นๆ อืดหรือค้างได้ เนื่องจากต้องประมวลไฟล์ภาพขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมากนั่นเองค่ะ ทริปไฟล์นามสกุล t r i ปหรือ TIFF เป็นไฟล์ภาพแบบลอสเลตที่มีขนาดใหญ่มากๆ เพราะอัดแน่นไปด้วยคุณภาพของรูปถ่ายค่ะ ที่ให้ความคมชัดและสวยงามอย่างเต็มที่ สามารถใช้งานกับโปรแกรมแต่งรูปได้มากมาย รองรับระบบสีได้หลายแบบค่ะ ทั้ง CMYK RGB Lab Index Color และ Grayscale เหมาะสำหรับนำไปทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความแตกต่างของไฟล์แต่ละชนิด การบันทึกภาพ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมต่อการใช้งานเป็นสำคัญนะคะ การบันทึกภาพในโปรแกรมกิมก็เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกแล้ว การบันทึกภาพนั้น สามารถเลือกบันทึกไฟล์ได้หลายชนิด ทั้งนี้ควรศึกษารายละเอียดของแต่ละงาน ว่ามีความต้องการไฟล์ชนิดใด การบันทึกงานที่ทำจากโปรแกรมกิมมีขั้นตอนดังนี้นะคะ เมื่อเราทำงานตกแต่งภาพต่าง ๆ เสร็จแล้ว แล้วจะทำการบันทึก ให้เราไปที่เมนู Image เลือกไฟล์ค่ะ เลือกไปที่ Save As หลังจากนั้นกำหนดค่าต่างๆ ต่อไปนี้ค่ะ ที่ name เราสามารถตั้งชื่อไฟล์ตามที่เราต้องการได้ browse for other folder เป็นการหาโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับจัดเก็บรูปภาพค่ะ all image ในส่วนนี้เราสามารถเลือกนามสกุลไฟล์ชนิดต่างๆ ให้กับรูปภาพที่เราต้องการบันทึกได้เลยค่ะ เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็คลิกที่ปุ่มเซฟได้เลย ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ยังมีการบันทึกภาพหรือส่งออกภาพอีกวิธีหนึ่ง โดยการเลือก Export ค่ะ ไปที่ Image เมนูเลือกไฟล์แล้วก็เลือกที่ Export จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ select file type ก็สามารถเลือกไฟล์ประเภทต่างๆ ที่เราต้องการได้เลยค่ะ จากนั้นก็กด Export ค่ะ แต่ละชนิดของรูปสามารถกำหนดความต้องการอื่น ๆ ได้ตามต้องการค่ะ